ทำไมเนี่ยเราถึงไปทำในปีสี่หลักคิดของเราก็คือว่าถ้าจะส่งคนไปทำงานในสถานประกอบการ ที่ไม่ใช่ฝึกงานที่ไม่ใช่ดูงาน ต้องทำงานได้ คนจะทำงานได้ต้องมีความรู้ในระดับที่เหมาะสมซึ่งควรจะผ่านวิชาเอกที่เรียนไปจะหมดแล้วหรือจนจะหมด ก็มีความรู้พอ ทางสถานประกอบการรับไปเนี่ยก็จะรับให้ไปทำไม่ใช่ในแบบของแรงงานที่ใช้แรงงานเฉยๆ แต่เป็นแรงงานความรู้ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราต้องทบทวนนะว่าถ้ามหาลัยยังจะเปิดสอนแบบทวิภาค แล้วเราจะต้องส่งนักศึกษาออกไปรูปนี้เนี่ยจะทำไม่ได้เต็มที่ จึงได้ใช้ระบบสามภาค เพื่อให้มันเป็นการศึกษาที่เรียกว่า year round calendar คือทั้งปี หยุดช่วงสั้นๆในช่วงระหว่างภาค แล้วไม่มีภาคฤดูร้อน ซึ่งจะต่างจากทวีภาค พื่อให้นักศึกษานั้นสามารถจะออกทำสากิจได้เต็มที่ แล้วไม่ใช่เป็นช่วงภาคฤดูร้อน ซึ่งสถานประกอบการไม่ค่อยอยากได้นักศึกษาไป เพราะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะ ที่มาตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นกับสองแห่ง คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำสามเทอมอยู่ หลายคนไม่ทราบที่มาสามเทอม ก็ยังถามว่าเอทำไมทำสามเทอมอันนี้เพื่อสากิจฮะเพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปทำสากิจโดยเรียนได้เต็มที่ด้วย ทำไมเรียนได้เต็มที่ เพราะว่าถ้าเป็นระบบทวิภาค มันมี 8 ภาคใน4ปี ถ้าเป็นระบบไตรภาค มันมี12ภาคใน4ปี ถ้าหายไปภาคยังเหลือ11ฮะ เพราะนั้นการปรับ ระหว่างทางฝ่ายวิชาการที่ต้องการให้เข้มข้นด้วย ก็ไม่ได้มีผลกระทบ ถ้ารู้จักการจัดระบบนี้ให้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย เราก็ทำได้ทั้งระบบที่เป็นทวีภาค และระบบที่เป็นไตรภาค แต่ระบบที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ย มันเริ่มจากไตรภาค ไม่หมายความว่าทวีทวีภาคทำไม่ได้ เพียงแต่การใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาเนี่ยระบบรายภาคจะทำได้ดีกว่า และมีผลกระทบน้อยในการที่จะปรับตัว จากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และด้วยความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเดิมนั้นนะเริ่มตั้งแต่สมัยยังเป็นทบวงอยู่ ก็ได้กระตุ้น ให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสาธิตศึกษาอย่างแพร่หลายโดยรวดเร็ว จนถึงขั้นทุกวันนี้เนี่ยมีวันสาธิตศึกษาคือ 6 มิถุนาทุกปี แล้วก็เป็นปีที่ชาวสากิจก็จะมารวมตัวกัน แล้วก็มายกย่องสถาบันที่ทำได้ดี บุคลากรที่เด่น นักศึกษาที่มีโครงงานดี เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันปีละหน ทุกปี ต่อเนื่องมา 7 ปีแล้วนะครับ ปีนี้กำลังจะทำเป็นปีที่8ปีที่8 จากที่ทำเพียงหนึ่งแห่งสองแห่งในปี 36 และต่อจากนั้นขยายเร็วมากครับ ปัจจุบันเนี่ยมีสถาบันอุดมศึกษาถึง 117 แห่ง รวมแล้วราวๆ64-65%ของที่มีทั้งประเทศฮะ มีสถานประกอบการมาร่วมกว่าหมื่นแห่ง จากมีไม่กี่แห่ง นักศึกษาซึ่งเคยออกสากิจอยู่ 4 500 คนต่อปี ก็กลายมาเป็นกว่า 40,000นะในปัจจุบัน เพราะนั้นถ้าดูความเติบโตอย่างรวดเร็วอันเนี้ยก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่าถ้าทำแล้วไม่มีประโยชน์ คงไม่มีใครที่จะมาทำ ทำแล้วได้ประโยชน์จึงได้ขยายตัว การเติบโตที่รวดเร็วและความสำเร็จที่ปรากฏเนี่ย ตอนนี้ทุกแห่งในโลกก็มามองที่ประเทศไทย แล้วก็กล่าวขวัญกันมากว่าเป็นประเทศที่นำเอาเศรษกิจเข้ามาสู่ระบบแล้วจัดได้ดี ตามความมุ่งหมายของเรานะครับ เราลองมาดูวัตถุประสงค์ ว่าแล้วในที่สุดที่ทำอย่างเนี้ยสาธิตศึกษามีวัตถุประสงค์อะไร ก็จะมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ 5 ประการนะประการแรกเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ คือ career development เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานคือ employability แล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างผู้ประกอบการนะเป็น entrepreneurship ซึ่งกำลังได้รับการกล่าวขวัญถึงเยอะในไทยแลนด์4.0 ครับ ที่ต้องการให้มีสตาร์ทอัพต้องการให้คนรุ่นใหม่หันมาเป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น สถานศึกษาก็เข้ามารองรับตรงนี้ด้วย ประการที่สองเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพ และการพัฒนาตนเอง ให้แก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการดูงานเหนือกว่าการฝึกงาน ประการที่ 3 เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราแบ่งกันฮะ ถ้าพัฒนาคนก็เป็นเรื่องของมหาลัย ไม่ใช่หน้าที่ของทางฝ่ายประกอบการหรือสังคม แต่ตอนนี้เนี่ยชัดเจนนะว่าถ้าทำร่วมกันในรูปสากิจจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในแง่มหาลัย ที่ตรงตามความต้องการในแง่ภาคภาคผู้ประกอบการ แล้วเขาก็ควรจะภาคภูมิใจ ว่าบัดนี้ผู้ใช้บัณฑิตได้ได้มามีส่วนในการพัฒนาบัณฑิตด้วย ควบคู่กันไปกับมหาลัยประการที่ 4 เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ เพราะเวลาที่ส่งนักศึกษาสกิจออกไปเนี่ยมีการประเมินนะแล้วกลับมานักศึกษาก็จะมาบอกผลประเมินก็จะบอก ว่าที่ออกไปเนี่ยอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อน แล้วมหาลัยก็จะเอาสิ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ทันสมัยตรงตามความต้องการมากขึ้น เพราะฉะนั้นมันจึงถือว่าในวงจรของการทำเรื่องนี้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์หมด ไม่ว่าตัวนักศึกษา ไม่ว่าสถานประกอบการไม่ว่ามหาลัยจึง เป็นเรื่องที่ใช้คำย่อๆว่าเป็นกิจกรรมที่ทำแล้ววินวินวิน ด้วยกันทุกฝ่าย ท้ายที่สุดเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ กับสถาบันอุดมศึกษาผ่าน นักศึกษาศาสตร์กิจ และคณาจารย์นิเทศที่ออกไปนิเทศเนี่ยนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นครับ เดิมเราก็คิดแต่เพียงว่าก็ร่วมมือกันในเรื่องที่ รับนักศึกษาไปแล้วส่งผลมาให้เรา แล้วก็นี่เป็นการร่วมกันในในภารกิจด้านการสอน แต่พอไปทำเข้าจริง ๆ คุ้นเคยกันเข้าจริง ๆ รู้จักกันมากขึ้น ก็เห็นช่องทางของการที่จะร่วมมือด้านอื่น มากขึ้นเยอะมีโครงการขอความร่วมมือแห้มลายไปช่วย มีร่วมมือไปถึงเรื่องวิจงวิจัยและอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่จำกัดอยู่แต่เพียงเรื่อง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเท่านั้น5เรื่องเนี่ย ก็คือวัตถุประสงค์สำคัญที่เราประมวลได้